นี่มาทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วพี่ฟังหน่อยได้ไหมครับมาขี่จักรยานมาดูน้องมาปลูกต้นไม้ มาศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้หนูชอบมากเพราะได้ความรู้คู่กับความสนุกววันนี้ขี่จักรยานไปดูอะไรบ้างจำได้ไหมไปดูไปดูปโาไปดูน้านไปดูได้เรียนรู้เรื่องป่าป่าไม้ด้วย ป่าไม้นี่มีต้นอะไรบ้างเอ่ยต้นไทรต้นเฟิร์นต้จากต้นไทรต้นไทรอ่าก็ อะไรอีกไหมแล้วจอมปลวกเห็นไหมจอมปลวกอจอมปลวกเป็นรังใหญ่กว่าอืมอ่าจอมจอมปลวกนี่มันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมมันจะสร้างรังด้วยน้ำลายครับผมสีขาวแล้วเอ่อ ต้นไผ่ที่น้องเจมมี่รู้จักเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับเอาไปทำแพงได้ครับทำแพรทำอะไรที่ดีครับเอาไปทำห้องน้ำก็ได้ครับต้นไผ่มีมีประโยชน์อะไรบ้างครับใช้สร้างบ้านอ่าทำโต๊ะเก้าอี้อืมแล้วก็ทำสะพานทำสะพานอ่าชอบชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด ปลูกต้นไม้ใช่ไหม ใจที่ว่าได้ขี่จักรยานเยอะได้เรียนรู้พืชแล้วก็ได้ขี่จักรยานก็ได้ดูสิ่งต่างๆรอบตัวต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้